เราทราบแล้วว่า co-working space เป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ต่อไปเรามาดูกันว่า co-working space มีรูปแบบอย่างไรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานที่ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คุณดีน่าโฟลเลอร์เนี่ยเขาก็นำความความคิดเนี่ยความสงสัยเนี่ยไปไปถึงอีกสเต็ปหนึ่งอีกแปลว่าเขาพยายาม define ริงว่าว่า ตัว co-working เนี่ยคือพยายามหาคำบวกจากการที่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ตัดออกไปให้หมด จนเหลือแต่สิ่งที่คิดว่าเป็นเป็นคำที่ general ที่สุดที่จะ fit กับคำอธิบายนี้เขาก็ถามบอกว่าคืออย่างที่ว่ากันนะครับคือ co-working เป็นคอนเซปต์ใหม่ ทุกคนอยากจะอธิบายในในแนวของตัวเอง แต่บางคนเขาอาจจะ ลืมคิดไปว่ามันมันต้องอธิบายในแนวกว้าง ถ้าเกิดว่าเราจะให้ความหมายหรือคำนิยามกับอะไรบางอย่าง ที่เป็นชิ้นเป็นอันนีน่าโพเลอร์เขาก็ได้บอกว่าพยายามหาเฟสหนึ่งขึ้นมาบอกว่าคือทุก co-working space เนี่ยคือเป็นสถานที่ทำงาน ที่มี environment หรือหรือ structure ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย flexible อาจจะมีแพลนหลายแบบไม่ได้มีแพลนตายตัวและสถานที่นี้ถูก ดีไซน์หรือสร้างขึ้นมาให้คนที่ไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดหรือแนวคิดของวิธีการทำงานแบบเก่าๆ อย่างเช่นนั่งอยู่ในออฟฟิศต้องมีคิวเบคโคต้องมีต้องมีพาร์ติชันกันขึ้นมานะครับและก็ไม่ใช่สำหรับที่ที่สำหรับให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเช่าไปทั้งทั้งพื้นที่ทั้งหมดนะครับจริงคำนิยามนี้เขา ขียนมาเป็นภาษาอังกฤษผมก็พยายามตีความมาเป็นภาษาไทยให้แต่ภาษาไทยผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่ถ้าถ้าเกิดกลับไปดูภาษาอังกฤษเนี่ยจริงมันฟิตอยู่ประมาณไม่ถึง 30 คำ ซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างเผาฟูมากที่เอามาอธิบายคอนเซปต์ คอนเซปต์หนึ่ง ซึ่งมันกว้างกว้างมากๆนะครับอันนี้ก็ก็คือคอนเซปต์ของตัว co-working คราวนี้พอมาถามเราก็มาดูกันว่า co-working space เนี่ยจริงๆแล้วมีกี่แบบกันนะครับที่ในตลาด co-working ได้ถูกแยกเป็นหลักๆนะครับเป็น 2 แบบเลย มี 2 แบบที่โฟกัสหลักเป็นสายหลักหลักอย่างแรกเนี่ยคือเอเป็น co-working ที่โฟกัสไปทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือทุกคนจะมอง co-working ว่าเป็นเป็นพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ว่างอันนึง เราลงทุนลงไปเราจะได้เงินกลับคืนมาเท่าไหร่ ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นธุรกิจอสังหาเป๊ะๆเลย ซึ่งมีหลายเจ้ามีหลายที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศเองเนี่ย คนหลาย ๆ คนก็มุ่งไปทางทางทางนี้ เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ที่ตีออกมาเป็นมูลค่าได้ครับถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่สร้างโเวอร์กิ้งมาเพื่อ เพื่อการนี้จะมองอย่างแรกเลยคือจำนวนของผู้ใช้บริการ มองว่าวันนี้สถานที่ฉันเต็มหรืออยังมีคนกี่คนมีใครเข้ามาใช้บ้าง ไม่ได้สนใจทางด้านเเรื่องคอมมูนิตี้เรื่องอีเวนต์หรือเรื่องอะไรรอบๆข้างมากมายนะข้อความอันตรายของอันนี้เนี่ยคือบางครั้งจะทำให้คอมมูนิตี้ข้างข้างในเวิร์กิ่งไม่เกิดนะครับหรืออทำให้การทำงานข้างในการเป็น ลายเป็นคล้ายๆแชร์ออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเกินไปนะครับ แต่ข้อดีของมันคือเราตีออกมาได้เป๊ะเลยว่า โอเค ฉันลงทุนเท่านี้ ฉันรู้ว่าสองปีหลังจากนี้จะคืนทุนทั้งหมดหรือ 3 ปีหลังจากนี้คืนทุนทั้งหมดครับอีกแบบหนึ่งที่คนเขามุ่งเข้าไปทำก็คือเป็น co-working space ที่เอาคอมมิ n ที่เป็นตัวหลัก co-working space ที่เอาคอมมิ n ที่เป็นตัวหลักเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นมาอย่างไงมาจากวิชั่นของคน ที่เป็นคนสร้างเนี่ย คือจะดูว่าโอเค co-working space ชั้นต้องมีแต่คนที่คิดคล้ายๆ กันเท่านั้น สมมุติว่าเป็น space ของดีไซเนอร์เป็นเคสหนึ่งเลยที่ที่ยกตัวอย่างมาดีมากในในเมืองไทยจริงๆก็มีที่ที่หนึ่งผมยกตัวอย่างเป็น co-working space ที่ draft board ครับอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเป๊ะเลยว่าสำหรับดีไซเนอร์สำหรับโปรดิวเซอร์สำหรับคนที่ทำงานด้านอาร์ตด้านกราฟิก เข้ามาเขาก็จะต้องคิดตั้งแต่เริ่มเลยว่า คนที่เป็นด้านอาร์ตด้านกราฟิกพวกนี้เขาอยากจะได้อะไร เขาอยากจะอะไรที่เป็นตัวตอบโจทย์เขา นี่คือเป็นคิดมาก่อนเลยว่าโอเคว่าเขาจะสร้างคอมมิชชั่นเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ยังไงและทำขยายไปจากตรงนี้ได้ยังไงครับส่วนใหญ่จะทำ co-working space ในด้านนี้จะจะจัดกิจกรรมเยอะ กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลังเลิกงาน หรือเป็นกิจกรรมวันในวันศุกร์ หรืออะไรแบบนี้อย่างเช่น บางที่ในอเมริกาเขาก็จะมีเป็นเบียร์เบียร์ไอเดียหรือว่าเบียร์เดย์วันหรือเบียร์ฟรายเดย์อย่างเงี้ยครับก็คือทุกวันศุกร์เขาอาจจะเอาเบียร์มากินกันเลย แล้วก็แนะนำไงให้รู้จักกัน ก็จะเกิดเกิดการมิงโก้ เกิดการพบปะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างลูกค้าข้างใน co-working space มากขึ้นนะครับ จะมุ่งเน้นมากๆกับการว่าโอเค แต่ละคนที่เขาเป็นผู้ใช้บริการของเราเนี่ยเขาพึงพอใจกับอะไรเขาคิดยังไงกับที่นี่แล้วทำยังไงให้เกิดสร้างความคิดให้กลายเป็นกลุ่มก้อนกันมากขึ้นนะเพราะว่าพอมันเป็นคอมมูนิตี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนที่มันอยู่ด้วยกัน แล้วก็มันกลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนคลับคลับหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฉันเข้ามาเช่าสถานที่จบ นะครับการมาเข้ามาที่นี่เพื่อเอเจอเพื่อนเรามาเจออะไรอย่างนี้ มันก็อยู่แล้วก็เป็นการเป็นสเปซทำงานที่สนุกขึ้นมานี่ก็จะเป็นวิธี approach 2 แบบ ของผู้ที่เขาสร้าง co-working space แต่ละที่ที่จะคำนึงถึงหรือรูปแบบในการทำในช่วงแรกๆรที่ในตัว Launchpad เองเนี่ยผมแบรนด์ว่าของพวกเราเป็นมีทั้งพยายามใส่ทั้ง 2 อย่างเข้าไปเลย คือตั้งแต่ของของผมของผมเอง เนี่ย คือทางนักลงทุนที่ให้ทุนมาทำก็คือจริงๆก็คือเป็นที่บ้านนะครับเเขาก็จะเป็นสไตล์แบบทำอสังหาในในในในด้านแบบเก่านิดนึง ก็จะคิดก่อนเลยเฮ้ยโอเคผลกำไรเป็นยังไงทำยังไงทำออกมาแล้ว คืนทุนนานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเป็นเบสิกอย่างแรกเลยแต่ผมก็ทราบดีว่าโอเค ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ย คอมมิชิี่ไม่เกิด แล้วเราจะทำยังไงให้มีอีเวนต์มีอะไรยังไงเข้ามาด้วย เพื่อที่จะสร้างให้ให้ผู้ใช้บริการข้างในทุกคนเนี่ยสามารถเห็นว่าเออมันมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นตัวนี้เราไป attend อีเวนต์นี้เราอาจจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ปกติเราไม่ได้ไม่ได้เห็นในการจากการทำงานทุกวันนะครับก็อย่างตัวอย่างที่นี่ก็บางครั้งก็จะมีมี อีเวนต์อย่างเช่น Web Developer Meetup หรือว่าเป็นซึ่งเป็นการมาพบกะปะเจอกันหลัง6โมงเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกเดือน แล้วก็จะมีไม่ว่าเป็นทางฝรั่งทางคนไทยมาแลกเปลี่ยนไอเดียมาคุยกันพรีเซนต์กันทุกทุกเดือนว่าช่วงนี้เทรนด์เป็นยังไงในการ develop web จะใช้โค้ดแบบไหนดีหรือจะเขียนยังไงหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยใช้กันยังไงวันนี้ก็ จะเกิดการเป็นเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสมานคอมมิชชั่นในช่วงแรกๆ แล้วก็หลังจากที่พอเราทำไปสักพักปุ๊บเนี่ย พอมันติดปุ๊บ คนเขาก็จะกลับเข้ามาเรื่อยๆ เขาก็จะเริ่มลิงก์แบรนด์เรากับตัวอีเวนต์อีเวนต์นั้นนะครับ มื่อเราทราบรูปแบบของ co-working space กันแล้ว มองภาพออกกันแล้วใช่ไหมครับว่า เราจะสร้าง co-working space ในรูปแบบอะไรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายของเรา